ครับเราได้พิเศษสักหนึ่งรอบแลต่ก็ได้ฝังไว้นะเฉพาะเจ้าภาพเฉพาะเจ้าภาพครับอ้าวเดี๋ยวเชิญครับ อ้าววิบวับกันต่อเลยเออ love. alright. vamos ouvir. ใจนักดนตรีดูด 叫白狼。